เนื้อหาในวันนี้นะครับ สิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอต่อผู้เรียนก็คือว่า ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ สิ่งหนึ่งที่มีผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก็คือในเรื่องของการยกย้ายของแรงงานมีฝีมือข้ามประเทศ โดยที่ไม่มีการกีดกัน อย่างน้อยมีแล้ว 8 สาขาวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรมศาสตร์ การสำรวจ สถาปัตยกรรมศาสตร์ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล บัญชี และรวมไปถึงการบริการและการท่องเที่ยวนะครับผู้เรียนแต่ละคนอย่าคิดดีใจนะครับว่า เราไม่อยู่ใน8สาขาอาชีพนี้ แต่เราก็ควรจะคิดเสมอนะครับว่า เมื่อเราสำเร็จการศึกษาไปแล้ว เราควรจะต้องโปรโมตตัวเองเพื่อให้ได้งานนะครับเพราะฉะนั้นลองมาดูนะว่ามันเป็นอะไรบ้าง ข้อมูลอันนึงที่ผมอยากจะนำเสนอต่อผู้เรียนก่อนในเบื้องต้นนะครับให้เรารู้กันเลยว่า โดยปกติแล้วในการตอบรับเข้าสู่ตลาดงานของผู้ประกอบการ หรือถ้าเราจะเรียกอีกอย่างว่าผู้ใช้บัณฑิต ในภาคปัจจุบันต้องยอมรับว่ามุมมองของผู้ใช้บัณฑิตเปลี่ยนจากภาคราชการเป็นภาคเอกชน ดังเห็นได้เลยนะครับว่าบัณฑิตจบใหม่เนี่ยมักจะประสบปัญหาว่าไม่ค่อยได้รับการยอมรับเท่าที่ควรจากภาคเอกชนในการรับเข้าสู่ตำแหน่งงานนะข้อมูลจากอัตราการว่างงานก็ดี จะซ้อนเห็นได้เลยนะครับว่า แม้นว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีอัตราการว่างงานต่ำที่สุดในประชาคมอาเซียน1%ต้นๆครับ เมื่อเทียบกับบางประเทศ เช่นอินโดนีเซียเกือบ 10% ฟิลิปปินส์9%กว่า ประเทศไทยแค่1%แต่ใน1%นี้เราพบว่านักศึกษาจบใหม่ ระดับปริญญาตรีจะเป็นผู้ที่ว่างงานมากกว่าสายอาชีวะ อะไรล่ะครับถึงเป็นเหตุนั้น แน่นอนครับ ส่วนหนึ่งก็คือว่าความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตปัจจุบันเนี่ยเขาต้องการผู้ใช้บัณฑิตที่จบระดับอาชีวะมากกว่าสาย อุดมศึกษาสายสามัญอย่างพวกเรา ดังนั้นตรงเหตุนี้แหละครับทำอย่างไรให้เราสามารถโปรโมตตนเองเข้าสู่ตำแหน่งงานได้ นะครับในเรื่องของสถานการณ์การว่างงานต่างๆ เหล่านี้ ข้อหนึ่งที่เราค้นพบก็พบว่า การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาสายสามัญเนี่ยผู้เรียนจะได้รับการถ่ายโอนความรู้ทางด้านวิชาการเป็นหลัก เมื่อได้รับการถ่ายโอนความรู้ด้านวิชาการแล้วยังอาจจะขาดซึ่งทักษะปฏิบัติที่ไม่พร้อมให้เราทำงานได้ นี่เห็นไหมครับ ความสำคัญของศึกษาจึงเป็นเครื่องมือที่จะมาช่วยเติมเต็มในส่วนที่ขาด ทำให้ผู้เรียนแต่ละรายเนี่ยได้เข้าใจค้นพบศักยภาพของตนเองที่แท้จริง และรวมไปถึงข้อด้อยถ้ายังมีเพื่อการปรับปรุงต่อไปในอนาคตนะครับ ด่านแรกสุดของผู้เรียนก็คือว่า แล้วเราจะหางานที่เหมาะสมกับการที่เราจะไปปฏิบัติงาน 16 สัปดาห์อย่างไรบ้าง หลายคนอาจจะสงสัยแล้วว่าเอ๊ะผมเพิ่งอยู่ปี 2 ผมเพิ่งเรียนปี3แล้วเราจะเอาข้อมูลต่างเหล่านี้มาจากไหนนะครับ ทีนี้เรามาดูซิว่าการหางานเนี่ย เน้นนะครับต้องเป็นงานคุณภาพไม่ใช่งานอะไรก็ได้ นี่คือหัวใจสำคัญของศึกษาคือ งานนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และตรงตามสาขาวิชาชีพของเด็ก ดังนั้นถ้าจะกล่าวถึงลักษณะงานศึกษาที่มีคุณภาพนะครับจะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ประการแรกครับ งานศึกษาคุณภาพต้องเป็นงานโครงงานหรืองานประจำเน้นย้ำเลยครับ เน้นประสบการณ์ทำงานตรงตามสาขาวิชาชีพของผู้เรียน ผู้เรียนจะเรียนด้านบัญชี งานก็จะเป็นงานทางด้านบัญชี เรียนทางด้านวิศวกรรมโยธาก็ต้องเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา เราคงไม่ให้ผู้เรียนที่เรียนทางด้านบัญชี ไปทำงานทางด้านเอกสารแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำบัญชีหรือแบบนี้เป็นต้นไม่ได้หรอกครับ ถ้าเป็นแบบนั้นเราไม่เรียกว่าเป็นงานคุณภาพ ลักษณะงานอันที่2นะครับปริมาณงานที่ผู้เรียนได้รับมอบหมายให้ทำในช่วงระยะเวลา 16 สัปดาห์ของการปฏิบัติงานต้องเหมาะสมครับ ไม่มากเกินไปจนกระทั่งทำไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 16 สัปดาห์ หรือน้อยเกินประเภทว่าทำไม่กี่สัปดาห์ก็แล้วเสร็จ เวลาที่เหลือไม่รู้ทำอะไรแล้ว แบบนี้ก็ไม่ใช่ ถัดมานะครับ ความยากง่ายของงานครับ อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก ที่ทางสถาบันการศึกษาให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากว่าผู้เรียนยังไม่สำเร็จการศึกษา องค์ความรู้ที่เรามีอยู่ ที่สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ของชั้นเรียนหรือชั้นปีการศึกษาเนี้ยงานที่รับเป้าหมายจะต้องสอดคล้องกับความรู้ที่มี ไม่ใช่ยากจนกระทั่งเด็กไม่สามารถทำได้ หรือง่ายจนกระทั่งว่าไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามอะไรมากมายนะก็สามารถทำได้สำเร็จ ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ก่อให้เกิดการเรียนที่ดีพอนะครับ ประเด็นถัดมาครับ งานทุกงานที่ผู้เรียนจะได้รับมอบหมายต้องมีความปลอดภัย ผมขอเน้นย้ำและทำความเข้าใจกับผู้เรียนทุกคนเลยนะครับว่าความปลอดภัยในที่นี้ไม่ใช่เฉพาะความปลอดภัยจากการทำงาน แต่ต้องหมายรวมถึงความปลอดภัยทั้งต่อร่างกายและจิตใจในการทำงานด้วย อันนี้เป็นสิ่งสำคัญครับ บริบทของสถานประกอบการแต่ละที่ไม่เหมือนกันสถาบันการศึกษาอยู่ในภูมิภาคหนึ่ง แต่หน่วยงานที่นักศึกษาหรือผู้เรียนจะต้องไปปฏิบัติงานนี้จะอยู่หลากหลาย ต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างภูมิภาค และในหลายๆ สถาบันการศึกษาส่งผู้เรียนไปยังต่างประเทศด้วย เพราะฉะนั้นความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญนะครับในส่วนนี้ ทีนี้เราลองมาดูซิว่า เมื่อเรารู้จักลักษณะงานคุณภาพ4ลักษณะตัวนั้นแล้ว ข้อมูลแหล่งงานล่ะครับ ตอนนี้แหละครับ ประการสำคัญประการแรกก็คือ การเลือกหาหน่วยงานที่จะไปปฏิบัติศึกษา ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้เลือกเอง จะไม่มีการบังคับ ไม่ใช่ว่าอาจารย์บอก ผมติดต่อหน่วยงานนี้ไว้แล้วให้คุณไปแบบนี้ไม่ได้ครับ หลักการสำคัญของศึกษาคือ ต้องทำการจับคู่สถานประกอบการกับผู้เรียนโดยความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย เด็กจะต้องเป็นคนเลือกเอง ดังนั้นแหล่งแรกครับ แหล่งงานแหล่งแรกที่แต่ละสถาบันมีแน่นอนที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับผู้เรียนได้คืออะไร ฐานข้อมูลครับฐานข้อมูลหน่วยงานต่างๆ ที่สถาที่สถาบันการศึกษาของแต่ละที่มีจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ทำให้เราทราบได้เลยว่า ในสาขาวิชาชีพที่เราเรียนนี้มีหน่วยงานไหนบ้าง ที่สามารถรับเด็กเข้าไปปฏิบัติศึกษาได้นะครับ นอกจากนี้เราได้มาจากใครครับ รุ่นพี่ใช่ไหมครับ แน่นอนครับรุ่นพี่จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีมาก พี่รุ่นก่อนนั้นที่ไปแล้ว จะให้คำแนะนำไดดีหรือว่า หน่วยงานนี้ดูแลเด็กเราดีนะ ให้โอกาสในการเรียนรู้ดีนะ หรือแม้แต่เรื่องของสวัสดิการต่างๆก็ดี เพราะนั้นเป็นข้อมูลสำคัญ และรวมไปถึงน้องอย่าไปเลย หน่วยงานที่พี่ไปเนี่ยดูแลไม่ค่อยดีงาน ไม่ค่อยมีนะ เราก็จะเป็นข้อมูลที่สำคัญอันหนึ่งที่ ผู้เรียนจะสามารถเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้ ถัดมาครับข้อมูลที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดครับ คณาจารย์เนี่ยครับ คณาจารย์ในหลักสูตรท่านเป็นข้อมูลแหล่งแรกเลยครับนะครับ ผู้เรียนสามารถเดินเข้าไปหาท่านสอบถามเลยครับอาจารย์ครับผมเรียนสาขานี้สนใจเป็นแบบนี้อาจารย์มีหน่วยงานไหนแนะนำผมบ้างนะครับอาจารย์ก็ใช้คำแนะนำได้ระดับหนึ่งหรือแม้แต่ว่าเราเองต้องเป็นผู้เสนอครับ อาจารย์ครับผมดูแล้วในข้อมูลที่มหาลัยมีเนี่ยไม่สอดคล้องที่ผมต้องการเลย ผมอยากไปที่หน่วยงานนี้ครับอาจารย์ช่วยกรุณาตรวจผมหน่อยได้ไหมนี่แหละครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้เรียนสามารถนำเสนอได้นะครับแหล่งข้อมูลสำคัญอีกแหล่งหนึ่งก็คือพวกสมาคมวิชาชีพทั้งหลายแหล่นะครับสมาคมวิชาชีพนำเข้าส่งออกก็ดีสมาคมวิชาชีพธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยวก็ดีต่าง ๆ เหล่านี้นะครับเขาจะมีข้อมูลของสถานประกอบการที่อยู่ในเครือข่ายสมาคมของเขา เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราสามารถหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับหลายคนคงเคยเห็นการประกาศรับ ตำแหน่งงานตามหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหลายแหล่รวมไปถึงทางด้านเว็บไซต์ อันนี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ดีมากเหมือนกันทั้งหมด แต่ทั้งหมดทั้งปวงตรงนี้นะครับ เราไม่ใช่ว่าเมื่อได้ข้อมูลไปแล้ว เราก็สนใจที่สมัครเลย ไม่ใช่ครับ กระบวนการถัดจากนี้เมื่อเราได้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ต่อไปนี้แล้วเนี่ยหน้าที่ถัดไปที่สำคัญคือ การรับรองคุณภาพงานนะครับ บทเรียนก่อนหน้านี้ได้กล่าวถึงกระบวนการงานด้านศึกษาแล้วนะครับ ว่าข้อมูลแหล่งงานเมื่อได้แล้วจะต้องมีการรับรองว่าเป็นงานคุณภาพ ที่เหมาะสมสำหรับให้ผู้เรียนนั้นไปปฏิบัติงานจริงนะครับ ทีนี้เมื่อกี้เราเห็นแล้วใช่ไหมแหล่งข้อมูลมีเยอะมาก ปัญหาก็คือแล้วครับว่าเอ๊ะแล้วผมควรเลือกอะไรดี ผู้เรียนควรเลือกอย่างไร มีแนวการแนะนํำไหมสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คือว่า ในการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงาน ที่เราอยากจะไปปฏิบัติงานนะครับ อยากให้เราลองดูสิครับว่า ที่ตั้งของหน่วยงานหรือสถานบริการแห่งนั้นนะ่ะมีปัญหาและอุปสรรคต่อการเดินทาง หรือการที่เราจะไปใช้ชีวิตอยู่หรือไม่อย่างไร บางคนอาจจะมีข้อจำกัดบางประการว่า อาจจะต้องอยู่ในภูมิลำเนาตนเองเท่านั้น ไม่สามารถไปได้ หรือบางคนบอกไปได้แต่ดูแล้วว่าไม่ไหวเหลือเกิน ธุรกันดารลำบากระบนจนเกินไป อันนี้เป็นสิ่งสำคัญครับ ต้องหาข้อมูลให้ได้ ประการถัดมาครับ ขนาดของสถานประกอบการ ในประเด็นนี้ผมอยากจะแนะนำให้ผู้เรียนแต่ละคนลองคิดว่าให้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเลือกนะครับคำว่าขนาดของสถานประกอบการ ไม่ใช่ว่าขนาดเล็กกลางใหญ่ ไม่ใช่ขนาดพื้นที่ นะครับแต่บางขั้นบางคนอาจจะหมายรวมถึงว่า ดูทุนจดทะเบียนก็ดี ดูลักษณะของจำนวนธุรกิจ ดูจำนวนพนักงานที่มีก็ดีต่างๆเหล่านี้ ขนาดของสถานประกอบการสะท้อนถึงอะไรครับ สะท้อนถึงระบบงานเนี่ยครับเราคงไม่ปฏิเสธนะครับว่าถ้าเป็นสถานประกอบการขนาดกลางถึงใหญ่เนี่ยความคาดหวังของเราคือเขามีการทำงานที่เป็นระบบชัดเจน เราจะได้มีโอกาสไปเรียนรู้ระบบงานของเขาได้มากขึ้นสถานประกอบการขนาดเล็กอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องระบบงาน แต่เขาก็มีข้อเด่นในเรื่องของกระบวนการริเริ่มงาน และการมีส่วนร่วมในการทำงาน เพราะฉะนั้นขนาดของสถานบริการจึงเป็นตัวอย่างหนึ่งที่อยากให้ผู้เรียนนี้ลองนำาไปใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินนะครับ